ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 1.2 ลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่นค่ะ สารสนเทศท้องถิ่น มีลักษณะที่สะท้อนความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ดังนี้ 1. สะท้อนความเป็นท้องถิ่น อาทิ ความรู้ท้องถิ่นของคนท้องถิ่น ความรู้ในเชิงนามธรรม และรูปธรรม ความรู้ท้องถิ่นเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ความรู้ท้องถิ่นมีหลายกลุ่ม และเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ข้อ 1. ความเข้าใจต่อความรู้ท้องถิ่นของคนท้องถิ่นนั้น อาจแตกต่างกับความรู้ท้องถิ่น ตามความเข้าใจของคนภายนอก ตัวอย่างเช่น คนภายนอก ให้ความสำคัญกับการสืบค้นความรู้ท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า แต่คนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับความรู้ในการนำผลผลิตจากป่ามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 2. ความรู้ท้องถิ่น มีทั้งความรู้ในเชิงนามธรรมและรูปธรรม ความรู้เชิงนามธรรม ในลักษณะแนวความคิด ความเชื่ออันเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ที่ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล และความรู้ในเชิงรูปธรรมคือ แนวทางหรือเทคนิค วิธีในการทำมาหากิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 3. ความรู้ท้องถิ่น เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชาวบ้าน ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ปรับตัวและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีการเรียนรู้และผสมผสานกับความรู้ใหม่ ๆ จากการแสวงหาและเรียนรู้ของชาวบ้านที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อาจมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนและระหว่างกลุ่มชน 4. ความรู้ท้องถิ่นมีหลายกลุ่ม โดยความรู้แต่ละกลุ่มดำรงอยู่ และถูกใช้จากคนต่างกลุ่ม ทำให้คนแต่ละกลุ่ม มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกัน เช่น พ่อแม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ทางด้านสุขภาวะ ซึ่งสัมพันธ์กับจริยธรรม คุณธรรม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 5. องค์ความรู้ท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต การทำให้ชุมชน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน และการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา ที่ชุมชนเผชิญหน้าอยู่ โดยอาศัยทุนหรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีทั้งหมดในชุมชน เช่น ทุนทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติ เป็นต้น 2. สะท้อนความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ลักษณะที่สะท้อนความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อาทิศิลปะชาวบ้านมีคุณค่าทางภูมิปัญญา ที่สามารถนำวัสดุพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ศิลปะชาวบ้านมีรูปแบบ กรรมวิธี การผลิต และการใช้วัสดุที่แตกต่างกันไป ตามถิ่นกำเนิด หรือแหล่งผลิตตามขนบประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตของกลุ่มชน จึงทำให้ศิลปะชาวบ้านมีเอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะถิ่นดังนี้ค่ะ 1. ศิลปะชาวบ้านเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมร่วมกัน อาจทำเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ หรือสร้างเพื่อสนองความเชื่อ ขนบประเพณี ได้แก่ ภาพเขียนบนผนังโบสถ์หรือสิม ตุงธาตุและสัตพันธ์ เป็นต้นค่ะ 2. ศิลปะชาวบ้าน มีความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นกระบวนทัศน์ของชาวบ้านในท้องถิ่น ที่มีต่อด้านต่าง ราะศิลปะชาวบ้าน สร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอย หรือเพื่อความบันเทิงของชาวบ้าน ดังนั้น รูปแบบและเนื้อหาจึงต้องเรียบง่าย สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบประเพณีและความเชื่อของชาวบ้านไม่ซับซ้อนหรือเข้าใจยาก 3. ศิลปะชาวบ้านเป็นผลงานของช่างหรือศิลปินนิรนาม ทั้งนี้เพราะ ศิลปะชาวบ้านเป็นผลิตผลของชุมชน หรือกลุ่มชนที่มาจากขนบประเพณี ความเชื่อและความนิยมของผู้เสพและผู้สร้าง เป็นเสมือนสมบัติร่วมกันของชุมชนหรือกลุ่มชน ไม่ใช่ผลงานของศิลปินหรือช่างโดยตรง เหมือนผลงานวิจิตรศิลป์ในปัจจุบันที่สร้างขึ้นตามความต้องการและความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ศิลปะชาวบ้านหลายประเภทต้องใช้ความสามารถร่วมกันของกลุ่มชนในท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนทุนทางปัญญาของชาวบ้าน 4. ศิลปะชาวบ้านมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามความนิยมขนบประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ตั้งแต่รูปแบบของอาคารบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ การร้องรำทำเพลง ดนตรีและการแสดงล้วนมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปทั้งสิ้นค่ะ มีความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ค่ะ 1. ภาคเหนือ เป็นเขตภูเขาและมีป่าไม้จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำที่สำคัญหลายสาย ป่าไม้ในภาคเหนือเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อชีวิตคนในภาคเหนือ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สักสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับไม้ มีคุณค่าเป็นทั้งอาหารยารักษาโรคอาคารบ้านเรือน และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูง มีทิวเขาเป็นขอบกั้นอาณาเขต มีบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำ จึงทำให้มีพื้นที่เกษตรกรรม เป็นบริเวณกว้าง ที่ราบสูงที่กว้างขวางของภาคนี้ คือ ที่ราบสูงโคราช การดำรงชีพของคนอีสาน อาศัยการต่อสู้และปรับตัว ให้อยู่ได้กับสภาพความชุ่มชื้น และแห้งแล้ง คนอีสาน มีภูมิปัญญาและมีความสามารถในการเลือกทำเลที่เหมาะสม แก่ดินฟ้าอากาศ ทั้งการทำไร่ ทำนา อาหารการกิน มีความรู้เรื่องพืชพันธุ์ ระบบความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีและศิลปกรรมค่ะ 3. ภาคใต้ มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีทิวเขากั้นพรมแดน ภาคใต้เป็นภาคที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในประเทศไทย ลักษณะพิเศษที่โดดเด่นคือ มีสันทราย ซึ่งเป็นผลของการที่มีทรายทับถมกันเป็นที่ดอนเป็นแนวยาว น้ำไม่ท่วม แต่มีน้ำใต้ดินที่สามารถขุดเป็นบ่อเจาะน้ำจืดมาใช้ได้ ทรัพยากรของภาคใต้ เช่น ข้าว สินแร่ ดีบุก ยางพารา ผลไม้ ป่าไม้ สมุนไพร และประมงทะเล เป็นต้นค่ะ 4. ภาคกลาง มีลักษณะเป็นที่ราบรุ่มน้ำอันกว้างใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำสี่สายคือ ปิง วัง ยมและน่านไหลมารวมตัวกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาทำให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งเหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งบ้านเรือนที่มีประชากรอาศัยอยู่มาก มีคนหลายชาติพันธุ์มาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน และแลกเปลี่ยนถ่ายเทวัฒนธรรม โดยอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักในธรรมชาติ พื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญ จากลักษณะสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่นที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ ที่ยาวนานจากรุ่นสู่อีกรุ่น มีลักษณะผสมประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ระหว่างความเป็นท้องถิ่น ความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ของบุคคลในท้องถิ่นให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป